thank you ครับสำหรับแม่ไม้มวยไทยในการป้องกันการลุกของคู่ต่อสู้นะครับเบื้องต้น 1 2 3 4เนี่ยจะเป็นแม่ไม้ในการป้องกันหมัดนะครับที่จะลองให้ผู้สาธิตลองลองสาธิตดูนะครับแม่ไม้ที่1นะครับสลับฟันปลานะครับเมื่อคู่ต่อสู้ชกหมัดตรงมาที่ใบหน้านะครับ เราทำการสลับฟันปลาดูการ ขยับตัวหรือการก้าวตัวให้พ้นแนวแรงของหมัดคู่ต่อสู้นะครับแต่การลักษณะของสลับฟันปลานะครับในไม้ที่2นะครับปักษาแหวกกลางใกล้เคียงกับไม้ที่ 1 แต่เพียงแต่ว่าเราจะเข้าข้างในนะครับือเท้าข้างในครับครับ ลักษณะของใกล้เคียงกันครับ นะครับไม้ลำที่ไม้แม่ไม้ที่สามนะครับสวาซัดหอกนะครับแก้ด้วยการสอบ ไปที่ลำตัวนะครับไม้ไม้ที่สี่อีเหนาแทงจิตนะครับใกล้เคียงกับเมื่อกี้ แต่เพียงแต่ว่าสืบเข้าไปข้างในแล้วทำการขวานจอกตีสอกที่ลำตัวข้างในนะครับทีนี้เราจะลอง ทั้งสีแม่ไม้โดยที่เป็นทั้งหมัดหน้าหมัดหลังนะครับ ทั้งสองหมัดนะครับ เดี๋ยวลองให้ผู้สาธิตดูครับ สลับฟันปลาสลับฟันปลาหมัดหลังนะครับสองรักษาแหวกลัง สาแวกลัง สามชวาสัดหอกสามชวาสัดหอกขวาเห็นได้ชัดกับสีอีเหนงแทงกิดเสือเข้าข้างใน สีเหนาแทง a ิ d ครับสำหรับแม่ไม้มวยไทยในการป้องกันการลุกของคู่ต่อสู้นะครับเบื้องต้น 1 2 3 4เนี่ยจะเป็นแม่ไม้ในการป้องกันหมัดนะครับที่จะลองให้ผู้สาธิต ลองลองสาธิตดูนะครับม่ไม้ที่1นะครับสลับฟันปลานะครับเมื่อคู่ต่อสู้ชกหมัดตรงมาที่ใบหน้านะครับ เราทำการสลับฟันปลาดูการขยับตัวหรือการก้าวตัวให้พ้นแนวแรงของหมัดคู่ต่อสู้นะครับเป็นการลักษณะของสลับฟันปลานะครับในไม้ที่2นะครับปักษาแหวกกลางใกล้เคียงกับ ไม้ที่หนึ่งแต่เพียงแต่ว่าเราจะเข้าข้างในนะครับคือเท้าข้างในครับครับ ลักษณะของใกล้เคียงกันครับนะครับไม้ลำที่ไม้ แม่ไม้ที่สามนะครับชวาซัดหอกนะครับแก้ด้วยการสอบไปที่ลำตัวนะครับไม้ไม้ที่สี่ อีเหนาแทงจิตนะครับใกล้เคียงกับเมื่อกี้แต่เพียงแต่ว่าสืบเข้าไปข้างในแล้วทำการฝันจอกตีศอกที่ลำตัวข้างในนะครับ ทีนี้เราจะลองอทั้งสีแม่ไม้โดยที่เป็นทั้งหมัดหน้าหมัดหลังนะครับทั้งสองหมัดนะครับเดี๋ยวลองให้ผู้สาธิตดูครับสำหรับฟันปลา สลับฟันปลาบัดหลังนะครับสองรักษาแหวกลังรักษาแหวกลังสามชวา สัดหอกสามชวา สัดหอกขวา ชัดกับ C อีเหนาแทงกิด เสียบเข้าข้างใน C อีเหนาแทงกิด